YouTube เป็นหนึ่งในโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมาก ด้วยเหตุที่เป็นวิดีโอ จะสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ชม สามารถสื่อสารและบอกเล่าเรื่องราวได้ดีกว่าภาพนิ่งและข้อความทำให้สื่อดูมีชีวิตชีวา จึงไม่น่าแปลกใจ ที่จะมีการใช้ประโยชน์จาก YouTube ในธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์ การโปรโมทแบรนด์ และการทำการตลาดออนไลน์ ผ่าน YouTube กันมากขึ้น นอกจากนี้ YouTube ยังสามารถสร้างช anel หรือช่องเป็นของตัวเอง ที่นอกจากจะทำการตลาดให้กับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้จากการโฆษณา ที่แสดงให้ผู้ชมเห็นระหว่างการชมคลิปวิดีโอได้อีกด้วยนะคะ เนื้อหาในหัวข้อนี้ ผู้สอนจะแนะนำวิธีการเปิดช anel การนำวิดีโอที่สร้างมาใส่ไว้ในช anel และการนำสื่อวิดีโอในช anel ที่สร้างไว้แล้ว ไปใช้ในเว็บไซต์ และ Facebook ส่วนการเริ่มต้นใช้งาน YouTube เราจะต้องมีบัญชีผู้ใช้ของ Google ก่อนนะคะ เมื่อมีบัญชีแล้ว เราจะเริ่มต้นการใช้งานกันดังต่อไปนี้ เข้าสู่เว็บไซต์ youtube.com คลิกที่ลงชื่อเข้าใช้ จะปรากฏหน้าแรกของเว็บไซต์ youtube.com ที่มีชื่อผู้ใช้แสดงอยู่ขวามือด้านบน การสร้างช่อง คลิกที่สัญญลักษณ์หรือชื่อผู้ใช้ แล้วคลิกที่ช่องของฉัน เบื้องต้น YouTube จะนำชื่อที่สมัครไว้ในบัญชีผู้ใช้ของ Google มาให้ เราสามารถคลิกสร้างช่องตามชื่อที่เคยสมัครไว้ แต่ณที่นี้จะใช้ชื่อช่องใหม่ โดยคลิกที่ ใช้ชื่อธุรกิจหรือชื่ออื่น แล้วคลิกที่สร้างช่อง พิมพ์ชื่อช่องที่ต้องการ แล้วคลิกที่สร้าง คลิกที่รูปกล้องถ่ายรูป หน้าชื่อช่อง เพื่อแก้ไขไอคอนหรือรูปประจำช่อง คลิกแก้ไข คลิกที่อัปโหลดรูปภาพ เลือกรูปภาพเพื่อแสดงเป็นไอคอนประจำช่อง จะปรากฏภาพไอคอนประจำช่องดังหน้าจอ แล้วคลิกที่เสร็จสิ้น ทั้งนี้ยังสามารถปรับแต่งช่องได้ในภายหลัง การเริ่มใช้งานช่อง เมื่อเริ่มใช้งานช่อง YouTube จะให้อัปโหลดวิดีโอ โดยคลิกที่อัปโหลดวิดีโอ กำหนดสถานะของวิดีโอว่าจะให้เป็นสาธารณะไม่แสดงรายการส่วนตัว หรือกำหนดเวลาแสดง แล้วคลิกที่เลือกไฟล์ที่จะอัปโหลด คลิกเลือกไฟล์วิดีโอในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไว้ รอสักครู่เพื่ออัปโหลดไฟล์ ระหว่างที่รอสามารถพิมพ์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวิดีโอ เช่น ชื่อวิดีโอ คำอธิบาย ข้อความที่ต้องการแท็ก แล้วคลิกที่เผยแพร่ เลื่อนสกอร์บาร์ลงด้านล่างจะปรากฏไฟล์วิดีโอที่เผยแพร่ และเนื่องจากเป็นวิดีโอแรก ให้คลิกที่เปิดตัวเลย การนำไฟล์วิดีโอจาก YouTube มาแสดงในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ที่สร้างไว้กับ t a p e s h o p c o m คลิกเปิดที่ไฟล์วิดีโอ เมื่อวิดีโอแสดงคลิกที่แชร์จะปรากฏช่องทางแอปพลิเคชันที่สามารถแชร์ไปได้หลายแอปพลิเคชันแต่ตอนนี้เราต้องการใช้โค้ด ไปฝังในเว็บไซต์ เราต้องคลิกที่ฝัง คลิกเลือกโค้ดในช่องฝังวิดีโอให้มีแถบสีน้ำเงิน แล้วคลิกที่คัดลอก ลับโปรแกรมกลับมาที่ tapeshop.com โดยคลิกเข้าไปที่ส่วนตกแต่งหน้าร้าน คลิกเลือกส่วนคอนเทนต์หลัก เพื่อแสดงวิดีโอ จะปรากฏส่วนให้แก้ไขด้านล่าง คลิกลงบนพื้นที่ที่ต้องการจะวางวิดีโอ แล้วคลิกที่โค้ดต้นฉบับ กดปุ่ม Ctrl V บนคีย์บอร์ด เพื่อวางโค้ดต้นฉบับที่คัดลอกมา แล้วคลิกที่ตกลง จะปรากฏวิดีโอที่คัดลอกมาแสดงตรง ตำแหน่งดังกล่าว การนำลิงก์จาก YouTube มาใส่ใน Facebook Fanpage ที่สร้างไว้ คลิกที่วิดีโอที่ต้องการนำไปโพสต์ใน Facebook คลิกที่แชร์ จะมีแอปพลิเคชันให้เลือกหลายแอปพลิเคชันคลิกเลือกที่ Facebook คลิกที่แชร์ไปที่ฟีดข่าวหรือเรื่องราว เลือกแชร์ในเพจที่คุณจัดการ เลือกเพจที่ต้องการจะแชร์ไฟล์ คือเพจหมอนยางพาราคลองโอม พิมพ์ข้อความที่ต้องการโพสต์ พื่อ สื่อสารให้ผู้ชมรับทราบ แล้วคลิกที่โพสต์ ไปที่ Facebook ดูผลด้วยการสลับไปที่หน้าต่าง Facebook คลิกที่เพจที่โพสต์ แล้วเลื่อน สกอร์บาร์ลงมาด้านล่าง จะเห็นโพสต์ที่แชร์มาจาก YouTube ที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงตัวอย่างของการนำ YouTube มาใช้สำหรับการขายสินค้าออนไลน์ หากผู้เรียนมีความชอบหรือมีความถนัดในการถ่ายทำวิดีโอ ตัดต่อ หรือจัดทำเนื้อหาเป็นเรื่องเป็นราว ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จาก คลิปการสอนตัดต่อวิดีโอ หรือการสร้างคอนเทนต์ด้วยวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตได้นะคะ